เราทุกคนล้วนผ่านความเศร้ากันมาทั้งนั้น ผมก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอกับมันอยู่พอดีอยากทราบว่ามีคนรับจ้างพาเที่ยวไหมครับ จริงๆก็มีคนหนึ่งนะคะที่สามารถพาเที่ยวได้เนี่ยที่ทิศเหนือค่ะ คุณถ่ายรูปผมเหรอครับว่าแต่คุณมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆตอนเย็นปะอยากถ่ายรูป ก็มีนะ คุณถ่ายรูปให้ผมเลยดิ เดี๋ยวผมถ่ายให้คุณดูเป็นตัวอย่าง คุณจะได้รู้ว่า ถ่ายแบบไหนหนึ่งสองสามว่าอะไรคุณเหรอนี่ มีแฟนหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าหนีแฟนมาเที่ยว หรืออกหักมาปะเนี่ย นี่คุณโอเคไหมเนี่ย สวัสดิ์ค่ะคุณคีน วันนี้อากาศดีนะคะ แต่ว่าน่าเสียดายมีเรื่องร้ายอยู่เรื่องหนึ่งอะค่ะ คือว่าโทรศัพท์ยังไม่ได้วันนี้อะค่ะ ไม่เป็นไรนี่ เดี๋ยววันนี้พาเขาเที่ยวอยู่แล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดี ก็คงไม่พ้นคือตัวเธอทั้งร้อยขอบคุณคุณมากนะที่ พาผมมาเที่ยวในวันนี้ มีความสุขมากเลย นี่แสดงว่า คุณดีขึ้นแล้วใช่ไหม ดีขึ้นมากก็คือรักก็คือรัก